ดี๋ยวจะพาชมรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ข้างหน้าเมื่อกี้เสียงวิดไว้เมื่อกี้ลิงครับ ลิงมันจะแย่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เนี่ยลิงเยอะครับ ใครไม่ระวังก็จะโดนลิงแย่ง ถ้าเรากินอะไรอยู่มันจะแย่งเราถือสิ่งของใดอยู่นะ มันแย่งหมดแล้วครับ นี่ครับอุทยารอสี่ นี่จะติดกับรั้วโรงเรียนเบญจมะนะครับ ด้านหลัง อนุสาวรีย์รอสี่เนี่ยนะครับ นี่แหละครับ จะสามตัวที่มาแย่งของชาวบ้านเขานะครับถ้าเราไม่มีอะไรมันก็ไม่มีมาแย่งอะครับ ถ้าเราถืออะไรสักอย่างหนึ่งมันมาแย่งแน่ งนี้คือวัดคอยนะครับ วัดคอยครับวันนี้มีตลาด ตลาดนัดตรงวัดคอย วัดรัตนตรัย วัดสะบัวนะครับ พรุ่งนี้ก็จะมีตลาดนัดวัดพนอน วันศุกร์นะครับ โรงเรียนพมานุสรจังหวัดเพชรบุรี ตรงนี้หน้าโรงพยาบาลพยาบาลเพชรรัตน์นะครับ เป็นจุดจอดรถตู้รถทัวร์สำหรับรถทัวร์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนลง ถ้ามีคนลงก็เขาจะจอดให้ แต่ถ้าไม่มีคนลงก็อาจารย์เลยไปก็ได้นะครับ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์นะครับ ตรงข้ามกับบริษัทโตโยต้านะครับตรงไปก็จะเป็นชะอัง ไป บิ๊กซี ไปโรบินสัน ถนนเพชรเกษมเนี่ยเป็นเส้นทาง ลง ใต้ นะ ครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ ก็จะมีทางเบี่ยงไปซ้ายขวาคือจะถ้ารถธรรมดาก็จะมาทางชายหาดก็ได้ หรือจะไปทางบ้านลาดก็ได้นะครับ มันจะมีทางไปชะอำหรือทางไปหัวหิน อีกเส้นทางหนึ่ง แต่ไม่นิยมเพราะว่าเป็นทางเล็กๆ ถ้าทางรถบรรทุก หรือรถส่งของก็นิยมเส้นทางหลักนี้แหละครับ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเช่นน้ำท่วมหรืออะไรไปไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปเส้นทางอื่นนะครับ จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ได้อันดับสองโควิดนะครับ วันนี้ได้อันดับสองไปแล้วนะครับ ยอดติดเชื้อโควิด มากเป็นอันดับสองของประเทศไทยแล้วนะครับ นะครับ ตลาดนัดวันพรุ่งนี้นะครับ ก็จะจัดกันที่นี่แหละครับ ที่ก็เรียกว่าหน้า หน้า หน้าตำรวจทางหลวงนะครับ นี่ครับหน้าสถานีตำรวจทางหลวงสองกองกำกับการสองนะครับ ทุกวันศุกร์ก็จะมีตลาดนัด เข้าไปตรง ร้านหมูกระทะต้องลองเนี่ยนะครับ ด้านวนเมื่อกี้เนี่ยนะครับ วนไปแล้ว ส่วนถ้าไปทางขวาก็จะไปหาดเจ้าสำราญนะครับหาดเจ้าสำราญ ทางอาเจ้าสำราญพระราชพัฒนะครับ ไปทางนี้ ทางด้านขวามือเป็นมอเตอร์บอ15มอเตอร์บอ15นะครับ ค่ายรามราชนิเวศนะครับ มณฑลฐานบกที่ 15 หรือมรบ15นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับ ตรงขวามือนี่วัดยางครับ วัดยาง อันนี้คือด้านหลังวัดมหาธาตุนะครับ เข้าไปตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดกันเหล็ก ก็อยู่ติดกับวัดมหาธาตุนั่นแหละครับตอนนี้เป็นด้านอีกด้านหนึ่งของเขาซอยนี้วัดมหาธาตุ เข้าไปด้านข้างก็ได้นะครับ เนี่ย ประตูด้านข้าง จากวัดมหาธาตุก็วัดพระพาชัยนี่วัดพระพาชัยนะครับ ที่มีอนุสาวรีย์ท่านสุนทรภู่อยู่ตรงนี้นะครับ ท่านก็มาขึ้นฝั่งตรงหน้าวัดพระพาชัยนะครับ เพื่อมาสักการะพระปรางวัดมหาธาตุ ตรงนี้ก็เป็นตลาด ตลาดตอนเย็นๆจะมาซื้อกับข้าวกันตรงนี้ได้ ไปสนีนะครับ เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองเพชรบุรีก็สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีสารกลาง รงนี้ก็สถานีตำรวจภูธรเมืองนะครับภูธรเมืองอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนภูธรจังหวัดอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังรถของผมเนี่ย แต่นี้ด้านหน้า ก็สระกลางจังหวัดนะครับ แล้วก็สระกลางจังหวัดหลังเก่า ศูนย์ดำรงธรรมก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสนามเปตองอยู่ด้านหน้านี้นะครับ เสาธงอยู่ตรงนี้นะครับ ศูนย์ดำรงธรรมอยู่ตรงนี้นะครับ เข้าไปตรงนี้ มีประชาสัมพันธ์ มีสำนักงานคลังจังหวัด มีปอพป้องกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ อยู่ชั้นสองนะครับนี่แหละครับ พูดร้อนแล้วก็จวนท่านผู้ว่าก็อยู่ตรงหน้านี้นะครับอตอนสิ้นเดือนก็จะมีตลาดใหญ่ตรงนี้ตลาดสิ้นเดือน มี แต่ทุกวันก็จะมี อาหารขายตอนเย็น ๆ ไป สนี วนมาอีก รอบหนึ่งนะครับ งนี้ก็สาธารณสุขสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนะถ้าจังหวัดอยู่ตรงนี้ ตรงข้ามกับอำเภอเมืองนะครับ ตรงข้ามกับตำรวจอำเภอเมืองอันนี้ก็เป็นศาลศาลจังหวัดนะครับ ที่มาขึ้นศาลกันบ่อยๆก็คือตรงนี้ครับเป็นศาลจังหวัดเพชรบุรี ก็ตรงข้ามเลยอายการจังหวัด ศาลอยู่ที่ไหนอายการเขาไปอยู่ที่นั่นหรอครับ นะครับ แขวงการทางก็อยู่ มุมนี้เลยนะครับ สำนักงานที่ดินเห็นไหมที่ดินจัง ำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับนี่ตรงนี้ โรงเรียนอดุลประดิษฐ์อรุณประดิษฐ์แผนกปฐมนะครับ อยู่ด้านนี้นะครับ นี่นะครับ ส่วนอรุณประดิษฐ์มัธยมของอยู่อีกด้านหนึ่งอยู่คนละมุม นี่นะครับ เป็นโรงเรียน คริสเตียนนะครับคริสเตียนเพสไบไบทีเลียนนะครับ ของสภาคิดจักนะครับ คิดเตียนสภาคิดจักแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนปินสไลเยอร์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพายัพนะครับอยู่ในเครือเดียวกัน โรงเรียนคิดกรุงเทพคิดเตียนอีกโรงเรียนหนึ่งครับคือเดียวกันนะครับ แล้วก็จะมีบทคิดอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นห้างเดอะซันนะครับตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยกล้วยทอดไก่ย่าง เห็นไหมที่ผมเคยถ่ายรูปตรงเนี้ยกล้วยทอด เขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับคือได้เงินสสิบองล้านนะครับกล้วยทอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าคิดจักตรงเนี้ยติดกับห้างเดอะซันนะครับประตูนี้ก็อันตรายครับเด็กๆห้ามพิงนะครับ ตรงนี้นะขอจบการท่องเที่ยว ภายในตัวจังหวัด เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ